กองทัพปัญจาลนคร ยังล้อมเมืองอยู่เช่นนี้ต่อไป ไม่มีกำหนดไม่ช้านาน ชาวเมืองต้องอดอยากเดือดร้อน ถึงความพ่ายแพ้ในที่สุด ต้องคิดหาทางที่จะะเผด็จศึกโดยเร็ว มโหสถจึงเลือกพรามคนหนึ่ง ชื่ออนุเกวัตมาช่วยงาน มโหสถ แนะนำแผนการ ให้อนุเกวัตทราบอย่างละเอียด พรามอนุเกวัตยอมรับจะปฏิบัติตาม ตามคำแนะนำทุกประการ มโหสถบอกว่า ท่านอาจารย์ แผนการนี้ ต้องมีการเคี่ยนตี ท่านต้องเจ็บทนหน่อยนะ อนุเกวัตกล่าวว่า อย่าว่าแต่มือเท้าของข้าพเจ้าเลย เพื่อบ้านเมือง แม้ชีวิตเราก็ยอมสละได้ ท่านบัณฑิตจะให้ทำอย่างไรก็บอกมาเถิด จากนั้นจึงดำเนินแผนการ โดยให้อนุเกวัตขึ้นไปบนกำแพงเมือง เมื่อเห็นกองรักษาการฝ่ายกรุงมิถิลาเผลอก็โยนขนมปลาและเนื้อเป็นต้น ลงไปให้ทหารของพระเจ้าจุลนี แล้วบอกว่า พวกท่านกินเถิด อย่าเดือดร้อนใจ ขอให้อดทนอยู่สักสองสามวัน ขณะนี้ ชาวเมืองกำลังเดือดร้อน เหมือนไก่รอถูกเชือดอยู่ในกรง เชื่อว่าไม่ช้าไม่นาน ก็จะเปิดประตูเมืองต้อนรับพวกท่าน จากนั้นจึงค่อยจับ พระเจ้ากรุงวิทิรา และมโหสถผู้โหดเหี้ยม เมื่อกองรักษาการฝ่ายมิถิลานครได้ยินก็คมคูทำเหมือนจับกลุ่มอนุเกวัตตีด้วยซีกไม้ไผ่ให้ทหารพระเจ้าจุลนีเห็น แล้วนำอนุเกวัตลงจากกำแพงเมือง มุ่นผมให้เป็นจุกห้ายอม พัดดอกยี่โถ โรยผงฝุ่นหญ้าฟางลงบนศีรษะ แล้วเคียดหลัง พอให้เห็นเป็นรอย จากนั้นจึงนำอนุเกวัตขึ้นบนกำแพงเมือง จับนั่งในสาแรก เอาเชือกผูก โรยยันลงไปนอกกำแพงเมือง ตะโกนให้กองทัพพระเจ้าจุลนีได้ยินว่าอายกบฏขายชาติ ไม่รู้คุณแผ่นดินเกิด เองไปอยู่กับข้าศึกโนนพวกกองทัพของพระเจ้าจุลนี ที่เห็นเหตุการณ์ตลอด เกิดความสงสาร ต่างก็สอบถามเรื่องราวกับอนุเกวัตแล้วนำไปเฝ้าพระเจ้าจุลนี พระเจ้าจุลนีตรัสถามว่า ท่านชื่ออะไร มีความผิดสถานใด จึงถูกลงโทษเช่นนี้ อนุเกวัตกราบทูลว่า ข้าพระองค์ชื่ออนุเกวัต เมื่อก่อนข้าพระองค์ดำรงตำแหน่ง เป็นถึงมหาอมาตย์แห่งมิถิลานคร มโหสถอิจฉาใส่ความข้าพระองค์ว่าเป็นกบฏ ในที่สุดก็ถูกถอดจากตำแหน่ง เมื่อกองทัพพระองค์ยกมาล้อมเมืองไว้ เห็นว่าเป็นโอกาสดี ที่จะให้ทหารของพระองค์ตัดศีรษะมโหสถผู้ทรยศจึงแอบส่งสเสบียงให้ทหารของพระองค์รอเวลาที่กองทัพจะเข้าเมืองได้ แต่ถูกทหารจับได้เสียก่อน และมโหสถหาโอกาสกำจัดข้าพระองค์อยู่แล้ว ทหารของพระองค์รู้เหตุการณ์ทั้งหมดดี อนุเกวัตพูดโดยประการที่จะทำให้ พระเจ้าจุลนีเชื่อ และยอมให้รับราชการในกองทัพครั้นอยู่ต่อมา เมื่อเกิดความคุ้นเคย จนพระเจ้าจุลนีวางพระทัยอนุเกวัตจึงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชจากวันนี้ไป ขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลย บัดนี้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถ จะไม่มีลมหายใจอีกต่อไป ข้าพระองค์รู้จุดอ่อนและจุดแข็งในคูค่าย กำแพงเมืองนี้ทุกซอกทุกมุม ข้าพระองค์จะยึดเมืองถวายพระองค์ในไม่ช้า พระเจ้าจุลนีทรงเชื่อคำกราบทูลของอนุเกวัตอย่างสนิทดำริว่า หากได้คนในมิถิลา มาไว้ใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การรบ จึงประทานรางวัล และให้รับราชการอยู่ในกองทัพ ต่อมาจึงได้มอบให้ อนุเกวัตคุมกองทัพ และพาหนะของพระองค์ เมื่ออนุเกวัตมีอำนาจ บัญชาการกองทัพ จึงออกคำสั่งบังคับให้เหล่าทหารลงในคูค่าย ที่มีจระเข้ร้าย ทหารถูกจระเข้กัด ถูกกองรักษาการที่อยู่บนหอรบยิง แทงด้วยหอกและตอมอน ล้มตายเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่นั้นมาพวกทหารจึงขยาด ไม่กล้าเข้าใกล้กำแพงเมือง อนุเกวัต จึงเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่า ข้าพระองค์ไม่สงสัยเลยว่าทำไมกองทัพมีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดูแข็งแกร่งเกรียงไกลของพระองค์ จึงตีมิถิลานครไม่แตก เพราะไม่มีใครเลยสักคน ที่รบเพื่อพระองค์ มีแต่พวกรับสินบนทั้งนั้น ถ้าพระองค์ไม่เชื่อ จงรับสั่งให้คนเหล่านั้นเข้าเฝ้าจะทอดพระเนตรเห็นอักษรจารึก ชื่อมโหสถในผ้านุ่งเป็นต้น พระเจ้าจุลนีรับสั่งให้ทำตามนั้นทอดพระเนตรเห็นอักษร ในราชาพรของพระราชาทั้งหมด ก็สะดุ้งกลัวว่า พระองค์อยู่ท่ามกลางศัตรู เข้าพระทัยแน่ชัดว่า คนพวกนี้รับสินบน จึงตรัสถามอนุเกวัตว่า ควรจะทำอย่างไรต่อไป อนุเกวัตได้โอกาสจึงกราบทูลว่า เราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากรักษาชีวิตไว้ก่อน เพราะขณะนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ถ้าพระองค์ทรงรีรออยู่ อาจเกิดอันตรายได้ มโหสถเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมมาก ถ้าพระองค์จะประทับอยู่ มโหสถก็จะวางแผนยืมมือทหารของพระองค์ฆ่าพระองค์ ขอพระองค์อย่าชักช้า ส่วนอาจารย์เกวัตก็รับสินบนเช่นกัน พอรับแก้วมณีมาแล้ว ก็มัวสารวนอยู่ แต่แผลที่หน้าผากเท่านั้น หลอกให้พระองค์หนีไปถึงสามโยชน์ทูลให้เชื่อแล้วนำกลับมาอีก แกนี่แหละยุยงให้กองทัพแตก ข้าพระองค์ไม่คิดจะอยู่แม้ชั่วข้ามคืน ควรจะหลบหนีเสียในเที่ยงคืนวันนี้ อย่าทันให้พวกเขารู้ตัวว่า เรารู้แผนการแล้ว ยกเว้นข้าพระองค์ คนอื่นไม่น่าไว้วางใจ พระเจ้าจุลนีรับสั่งให้ผูกแม้พระทีนั่ง เตรียมไว้ อนุเกวัตรู้ว่า พระเจ้าจุลนีจะหนีแน่ จึงทูลให้อุ่นพระไทยแล้วออกไปข้างนอก สั่งสายลับว่า คืนนี้ พระเจ้าจุลนีจะเสด็จหนีไป พวกท่านอย่าหลับเสีย แล้วสั่งให้ผูกม้าพระที่นั่งอย่างมั่นคง โดยประการที่เมื่อพระราชารั้งไว้ จะให้หยุด มันยิ่งเข้าใจว่าต้องวิ่งหนีตะบันไปครั้นเที่ยงคืนจึงกราบทูลว่า ม้าพระที่นั่งเตรียมไว้พร้อมแล้ว พระราชาก็ขึ้นม้าเสด็จหนีไป ฝ่ายอนุเกวัตก็ขึ้นม้า ทำเหมือนเสด็จไป ได้ครู่หนึ่งก็รั้งบังเหียนวกกลับ ส่วนม้าพระที่นั่ง แม้พระราชารั้งให้หยุด ก็พาพระราชามุ่งหน้าหนีไปอย่างเดียว ครั้นอนุเกวัตกลับเข้าท่ามกลางหมู่เสนา ก็ร้องอื้ออึงขึ้นว่า พระเจ้าจุลนีเสด็จหนีไปแล้ว สายลับที่มโหสถวางไว้ ก็ร้องบอกกันและกันไปทั่วกองทัพ พระราชาทั้งหมดสดับเสียงนั้นเข้าใจว่า มโหสถโจมตียามค่ำคืน ก็ตกใจกลัวตาย พากันควบม้าหนีไป จากนั้น สายลับมโหสถก็ร้องเอ็ดกันขึ้นว่า แม้พระราชาทุกพระองค์ก็เสน็จหนีไปแล้ว กองทัพรักษาการฝ่ายมิถิลานคร บนประตูหอรบได้ยิน ก็โห่ร้องสนั่นวันไหว ราวแผ่นดินจะแยกออกจากกัน เหมือนท้องทะเลที่กำลังปั่นป่วนบ้าครั่ง ทหารปัญจาลนครทั้งสิบแปดกองทัพกลัวตาย เข้าใจว่าพระเจ้าจุลนีและพระราชาทั้งหมดถูกมโหสถจับได้แล้ว พากันทิ้งคายแตกทับหนีไป พระเจ้าจุลนีพาพระราชาทั้งหมดกลับพระนครของพระองค์ วันรุ่งขึ้น ทหารฝ่ายกรุงมิถิลานคร เปิดประตูเมืองออกมาตรวจการตั้งแต่เช้ามืด เห็นข้าวของกองอยู่มากมาย จึงแจ้งให้มโหสถทราบมโหสถบอกว่า ทรัพย์ที่พวกทหารทิ้งไว้ตกเป็นของพวกท่าน ให้นำสิ่งที่เป็นของพระราชาทั้งหมดไปถวายพระราชา สิ่งที่เป็นของเศรษฐีและเกวัตราม เป็นของมโหสถ ที่เหลือจากนี้เป็นของชาวเมือง ประชาชนใช้เวลาขนแก้วแหวนเงินทองไปจากค่ายถึงครึ่งเดือน และของอย่างอื่นใช้เวลาสี่เดือน มโหสถ ให้รางวัลรามอนุเกวัตมากมาย ตั้งแต่นั้นมา ชาวกรุงมิถิลานครก็อยู่อย่างสันติสุข ประชาชนกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเงินทอง